่าโอเคหนูนะใส่เทอร์โบ10 ครั้งแล้วค่ะหนูนะสิตัดบาดหาซิปออกไป เพราะว่าการที่เขาใส่ออโต้เทอร์โบก็คือมันเข่าอ่ะหนูนะก็เลยคิดว่าไอบาดหาซิปมันอาจจะไม่จำเป็นนี่หลีก็ได้ หนูนะก็เลยอู้หูเจ็ดบาทมาแล้ว ตัดทิ้งไปเนาะค่ะเขากะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆเนาะสูตรมันกะบ่ตายโตเนาะค่ะกะขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาเล่นน้ำคณะนี่หนูนะเล่นตอนหาทุ่มเนาะค่ะกะ รู้สึกอาการก็ดีขึ้นแน่แล้ว โอเคกับมีคนบอกนะคะว่าเอาสูตรของหนูนะไปใส่แล้ว ฟันสิงโต มันเขาอิหลีกับกับมันกับเขาอ่ะนูนะเกล่นหนูนะกับเขาคือกันเนาะค่ะสำหรับสูตรออโต้เทอร์โบของหนูนะ แต่ว่าบางคนเขาไปใส่ไม่สูงเนาะค่ะหนูนะแนะนำว่าให้ใส่จักหาเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เฮามีก็แล้วกันโอเคจังสมมติว่ามีรลอยหนึ่งกับส่หกบาทเจ้งเสียพอมันบ่มีหาบาทเนาะค่ะ หากเขามีหาซิปดูนะก็ใส่เนี่ยแค่ 3 บาทกับว่าต้องไปฝืนแบบม่ต้องดันให้มันสูงแบบไวๆเนาะค่ะเพราะว่าแหงเขาดันหลาย มันกระสิเบิดไว้เนาะค่ะเน้นแบบเลี่ยงมันไปเรื่อย ๆ ดีกว่าเพราะว่าโลมานี่มันเป็นเกมที่ ต้องใส่เวลากับมันเนาะค่ะ คนที่แบบใจทอนๆนั่งสี่หนูนะกับบ่ค่อยแนะนำให้เล่นปันได เล่นนี่มันต้องเล่นเรื่อยๆ เนาะค่ะ เพราะว่ามันก็มีได้มีเสียมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหักสิว่าหนูนะเล่นได้ย่างเดียวกะบ่แมนเนาะค่ะหนูนะก็เล่นเสียคือกันแต่ว่าที่หนูนะมาลงกะคิดซะว่าเป็นไฮไลท์ให้เบิ้งก็แล้วกันเนาะค่ะเพราะว่าเขากะปรับสูตรอย่างกันไปเรื่อยๆ เนาะโอเคเนี่ยจ้างตอนเนี่ยหนูนะมี 73 บาท หนูนะบ่บ่ปรับไม่นะหนูนะสิโอ้โหสามสิบเอ็ดดาบขวานมาว่ะ เฮ้ย มาอีกสามบาท เดี๋ยว โอเคเนี่ย หนูนะปรับหาสิบแล้วกับปรับร้อยอีกเทียนึงเดี๋ยวใส่หกบาทเนาะค่ะ โอเค อ่ะหกบาท เอ่อใส่เทอร์โบเอ้ยบอแมนดิออโต้สิบครั้งมักหลงว่าผิดเนาะค่ะ หนูนะสีบอปรับไม่เอ่อก้อนหรือว่าหลังของ ของไอ้นี่เด็ดขาดเลยก็คือ สิอธิบายยังไงดีล่ะฮาสมุดว่า เเงินเขาลดหน่อยลงไป หนูนะสิบ่ปรับไม่ลงเนาะ หนูนะสิคงไว้หม่องเกาหากสมมติว่ามันถึงจุดที่เขาต้องปรับใหม่หนูนะก็จังสิปรับตามขันมันไปเรื่อยๆเนาะค่ะกระสูดใต้ไม่น่ะละ กับปกติเนาะค่ะ โอเคได้โลเออ มาเนี่ยหนูนาคิดว่ามันกับเขาเรื่อยๆนะ มันกับม่ได้หนาเกียดอะโลมาแต่ว่าสำหรับคนที่แบบใจร้อน อยากได้ไวๆไวนี่ก็ต้องพี่จีเนาะค่ะ สำหรับคนแบบเล่นเรื่อยๆเล่นโดนๆ นั่งเบิ้งมันไปเรื่อยๆเสียหนูนะแนะนำเลยว่าโลมาเป็นเกมที่ดีเกมนึงอะค่ะ เขาง่ายแตกดีนะคะขอแค่หูจังหวะหูเวลาของมัน โอเค เขาฟีสปินเสยคาตะเบ้าไหลไปอ่าสองบาทเห็นปะโอ้โห อีก 2 บาท เนี่ยเห็นมามันได้เรื่อยๆด้เนี่ยนั่นละมาอีก 18 บาทเห็นปะ จังสิเขากะเอินว่าคุมทุนแล้วเพราะว่าเขาหมุนไม่ละ 6 บาท แต่ว่าเขาได้มา40 บาทจังเสิมันกะค่อย ๆ เก็บไปเรื่อยๆ เนาะค่ะโอ้โห12บาทมาค่ะ เก็บไปเรื่อยๆ เนาะออโต้ท่านเนี่ยเบิดเลยหืมซีช่องโอ้โหเสียดายไว้อุตส่าห์ลงมาให้โอเคอีก2บาทค่ะอ่ะเบิดละก็กดต่อได้เลยแล้วค่ะ หนูนาสีบอสไซออโต้พั่มเพื่อ ก็คือห้าเบิร์ดแล้วกับเสาจังไปกดอีกเทียนึงตอนที่เฮาเปลี่ยนไม่เนาะค่ะ กะร้องเบิงกะ เอาไปปรับใส่กันได้มันกับบอสแม่นสูตรที่มันตายโตบันไดเนาะล้างเทียฮาสมุดวาโลมา มันอัปเดตขึ้นมาเสียสูตรของนูนาก็อาจจะใส่บอสได้กันแล้วกัน แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันใส่ได้ค่ะมันเข่าย่างดีเลยไปค่ะสิบห้าบาทอ่ะสิบครั้ง โอเค เออสิบบาท มันก็บ่หนาเกียดนะเนี่ยเล่น แป๊บๆเนี่ยก็ถึงสองร้อยแล้วจากหาสิบบาทเนี่ย เออซีช่องอังูนอีก โอ้โห เสียดายแจกกันบ่ตก โอ้โห โบนัสว่าเขาเห็นว่าเมื่อกี้แวบๆโบนัสมันมาสามอันเนาะค่ะแต่มันบ่ตรงโอ้โหมาตรงนี่หมาว่ะ โบนัสเข่าเนาะค่ะ โบนัสฟันสิงโตเข่า กับมาตินล่ะ โอเค ไปไวๆเลยเนาะค่ะโอ้โหดาบฝันถือมาแล้วค่ะบิ๊กวินแรกของเขาได้ฟันสิงโตค่ะไม่แรก ไปค่ะไปที่สองโอ้โห ไดโลอ่ะโอเค ต่อไปขวา เนาะค่ะโอ้โหดาบคู่โอ้โหฟันถึอม้าว่ะเมกาวินเขานะคะได้มาอีก300บาท ฟันสิงโตถึงแล้วค่ะ ดาบคู่ฟัดถึงดีย่างจัง ไป โอ้โหอ่าโดดลบมาเป็นยัง โอเคอ่ายังได้ดาบอยู่ โอ้โห สองไม่ติด โอ้โห ได้โลหาร้อยสี่สิบแล้วค่ะ อ่ะ ต่อไป โอ้โห ได้โลอีกสองอันเป็นดาบ เป็นดาบคู่ทั้งสองอันเลยเนาะค่ะ โอ้โหหูสึกเสีย ดาย โอเคค่ะ ตอนนี้ หนูนะได้มาหาร้อยแปดสิบหาบาทแล้วค่ะ เขายังไงเลยเจ็ดร้อยแล้ว อ่ะ เดี๋ยวเขาปรับ ใหม่ เลย เพราะว่ามันทอดหาร้อยเราไปสามสิบแล้วค่ะ สิบครั้ง คือเก้า เออ แจกัน โคตร เอา ไปค่ะ อ่ะ โอ้โหเสียดายเมื่อกี้ เมื่อกี้เห็นบอโบนัสเข่าสองอัน อีกอันนึงบ่เข่าเนาะค่ะ เนี่ยมันจะมักม้าสองอัน แต่ว่ากะอ่าต้องตกใจบ่ต้องแบบใจห้อนว่าเป็นอย่างมันคือบ่เข่า มันม้าแท้ๆเนาะค่ะ เพราะว่าเห็นว่าเมื่อกี้หนูนะก็ได้รอบนึงโอเค อีกเจ็ดข้างเนาะค่ะ ได้เรื่อยๆ เลยได้เนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วโบนัสฟันสิงโต เฮ้ย เข่าออโต้ติดต่อกันสองข้างเลย มื่อกี้หนูนาเพิ่งออกจากออโต้กับกดออโต้ต่อเพราะว่าหนูนาเปลี่ยนไม่โอเคมาดาบเออโอ้โหฟันถึกบิ๊กวินเข่าอีกแล้วเนาะค่ะสามร้อยบาท มาว่ะ โอ้โห ตีคืนเสียดาย ไปค่ะ โอ้โห โลสามช่องกะสิบ่ไห้เลยได้นี่ น่าจะเห็นว่าเขาได้สองรอบแล้วเนาะค่ะ มันเลยมาโลสามสามช่องให้โอ้โห ได้โลอ่ะ เบิดละสรุปแล้วหนูนะฟันถือแค่ดาบเดียว เท่านั้นเนาะค่ะถึกตีคืนแล้วกะได้โลโอ้โหเสียดายเด้อ่ะยี่สิบาทว่าเป็นอย่างตอนนี้เขาหดหนึ่งพันแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวเขาก็สิได้ปรับใหม่ไปเลย อีกรอบนึง โอเคเจ็ดสิบบาท เออไดโลมาอีกขอองุ่นเฮ้ยองุ่นมา ขอบคุณค่ะ อีกสี่สิบบาท โอ้โห เขาเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ ครั้งสุดท้ายเอ้ยโอ้โหโบนัสพระสิงโตมาอีกแล้วโอ้โหใน ในออโต้ อันนี้มันมาสองข้างแล้วค่ะ อ่ะเบิ้งไว้เลยออโต้นี้มาสองข้างฟันสิงโตโอ้โหไดโลแม่งเอ้ยเก้าสิบบาท เสียดายเนาะค่ะ ต้องฟันถือจักรดาบแน่ล่ะเออดักคุโอ้โหฟันถือกับมาที่ล่ะหกร้อยบาทค่ะเมกาวินเข่ามาแล้ว เออโอ้โหตีขึ้นอีกโอเคเออดับคู่อีกโอ้โหโดดเอ๊ โอ้โหเดโลเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหเสียดายอะ่ะ ได้โลดหลายเกินไปสองพันไปค่ะ โอ้โห ได้ดันเที่ยเดียวร้อยหาสิบเลย ไปสิบข้างเข่าอีกนะโอเคร้อยหนึ่งเออองุ่น โอ้โหหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท ได้ทหารอีกร้อยหาซิบคุยแต่ว่าเมื่อกี้ทหารหลายช่องอยู่นะเพียงแต่มันไม่ได้เลี้ยงกันดีๆเนาะค่ะโอเคโอ้โหเมื่อกี้หนูนะได้มาพันหาเลยโคตรเอาเอออีกร้อยหาซิบมาอีกซี่ครั้งเนาะค่ะอ่าได้โลเอออีกรอยนึงมาแน่มาแน่โอ้โห มาสองช่องเนาะเมื่อกี้มาสี่ร้อยเมื่อกี้มันมันตกแค่สองช่องเนาะค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับทุนหาสิบบาทอ่ะอังุนมา สวยงามค่ะเฮ้ยเดโลโอเคมาอีกครั้งนึง โอ้โหแจกกันมาเขาฟีสปินแล้วเนะคะโอ้โหหาข้างอีกครั้งนึงอุ้ยบอมาว่ะ บวกมาสี่ร้อยเนาะค่ะกับฟีสปินหาข้างเนาะค่ะโอเค เออ แจกกันสวยงามอังุนเขาซีช่องนั่นละมา โอเคค่ะแปดร้อยห้าสิบบาท เอออีกร้อยนึง สวยค่ะ โอเคกะเข่าเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับในฟีสปินของเขาหนูน้าได้มา1,200 บาท เคสี่พันละ เดี๋ยวหาพันกับเซาเนาะค่ะ เมื่อเลนโดน เดี๋ยวถึกจมอีกละมักจมมักยังไปทั่วไปทีบ โดยเฉพาะอ่าเอ็มกับลิโอนี่โตดีได้อู้หูหนึ่งพันบาท มาเร็ว อ่ะปรบมือให้ โอเคมาหนึ่งพันบาทหนูนะได้มาสี่พันหาแล้วมาอีกน้อยนึงสีได้เซาแล้วปะโอเคมาอีกสามร้อยห้าสิบ สุดยอด อ้ยเสียดายมงกุฎว่ะ มาตั้งซีช่องแล้ว โอเคที่พันหกละอีกน้อยนึง ขออีกน้อยนึงแล้วค่ะอาโล มา โอเคสองร้อยหาสิบขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะ ยังบ่ทันได้ไปใส่เอออู้หูโบนัสเข่าอีกแล้ว เฮ้ย เข่าดี มา ขอดาบเดียวกะชื่นใจแล้ว ไปค่ะ เออดับโอ้โหฟันถึกน้ำบวกมา1,500 บาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว โอเคตอนนี้ได้บิ๊กบิน1,500 บาท อู้ตีคืนว่ะโอเคได้ดาบอยู่ เออโอ้โหสองดาบติดมาแล้วค่ะอย่าตีคืนก็พอเออ โอเค รอบนี้บ่คืนมา โอ้โหโลดสามช่อง เนี่ยเห็นบอเวลาเขาได้เขาได้แบบฟันสิงโตดูๆอะโลดสามช่องมันสิมาย่างดูเลยนะ โอ้โห ไดโลอันนี้หนูนัสซวยเอง ไป โอเคค่ะ จะได้ จะได้อยู่นะ ได้โล่สามช่องแล้วก็ได้โล่ต่ออีก 3,900 บาทเนาะค่ะ โอเคเดี๋ยวหนูนะก็ขอพอซ้ำนี้กันแล้วกันสำหรับทุนหา10บาทหนูนามาได้ 8,212 บาท อ่ะ เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับ ช่องรักปันสล็อตแล้วก็ อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะมีแจกโบนัส แจกทุนแจกอย่างกันเรื่อยๆเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ